สวัสดีค่ะ ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรกันธนาดิตแก้วนะคะ วันนี้จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง ความหมายและหน้าที่หลักของระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะคะ ด้วยเทคโนโลยีที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงนะคะ นักบัญชีจะต้องมีความเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับเทคโนโลยีสารสนเทศตามไปด้วยนะคะ และสมาคมการบัญชีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่ทำหน้าที่กำกับดูแลคณะกรรมการ พัฒนาความรู้ทางการบัญชี ก็กำหนดความรู้ที่นักบัญชีจะต้องมีนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ด้านด้วยกันนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ผู้ประเมินและผู้พัฒนานะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสภาวิชาชีพทางการบัญชีแห่งประเทศไทยนะคะ ก็กำหนดหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนนะคะของบัญชีบัณฑิตนะคะรวมถึงนักบัญชีที่จะจบไปขึ้นทะเบียน เป็นนักบัญชีได้เนี่ยผู้จัดทำบัญชีได้นะคะ จะต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะ เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ กับนักบัญชีแล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้เราจะเข้าสู่ความหมายของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกันนะคะ จากความหมายของระบบสารสนเทศที่เคยกล่าวไปนะคะก็คือเป็นระบบที่ช่วยในการประมวลผลข้อมูล ให้ออกมาเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะสำหรับความหมายของระบบสารสนเทศทางการบัญชีก็จะคล้ายๆกันค่ะ เพียงแต่ในระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นนะคะ ก็จะเป็นระบบที่ช่วยในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลทางด้านการเงินนะคะหรือตัว financial data เนี่ยนะคะให้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์นะคะให้กับผู้ใช้เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจนะคะในเชิงเศรษฐกิจนะคะ ส่วนหน้าที่หลัก ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นนะคะ เราจะแบ่งออกเป็น 3 หน้าที่หลักด้วยกันนะคะ หน้าที่ที่ 1 ก็จะทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกนะคะ และสรุปผลออกมาในรูปของรายงานทางด้านการเงินค่ะ ในหน้าที่ที่2นั้นก็คือนำเสนอสารสนเทศนะคะให้กับผู้ใช้นะคะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หรือนำไปใช้ในการตัดสินใจได้นะคะ ในลักษณะในการนำเสนอสารสนเทศนั้นนะคะ ก็จะอยู่ในรูปของ simple format นะคะ อยู่ในรูปของการเข้าใจง่ายนะคะ สามารถดึงสารสนเทศนั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะ หรือทันต่อเหตุการณ์นะคะ ส่วนหน้าที่หลักอันที่ 3 ก็คือช่วยในการป้องกันทรัพย์สิน ป้องกันสินทรัพย์ของกิจการนะคะ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลนะคะ รวมถึงการทำให้สารสนเทศนั้นอยู่ในรูปที่เชื่อถือได้มีความถูกต้องนะคะ ทันต่อเหตุการณ์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างที่กล่าวไปนะคะสำหรับผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะคะ เราจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันนะคะ กลุ่มที่ 1 ก็คือผู้ใช้ภายในองค์กรนะคะ นั่นก็คือผู้บริหารพนักงานภายในองค์กรต่างๆนะคะ ส่วนกลุ่มที่ 2 ก็จะเป็นกลุ่มผู้ใช้ภายนอกองค์กรนะคะ อาจจะเป็นเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นนักลงทุนรัฐบาลนะคะ ทั้งผู้ใช้ภายนอกและภายในองค์กรก็จะนำสารสนเทศนะคะ ที่ได้จากระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ วันนี้นะคะเราก็นำเสนอในเรื่องของความหมายและหน้าที่หลักของระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปนะคะ หวังว่าผู้เรียนคงได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะ ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ